สำหรับประโยคคำถาม Apakah Anda voucher pemesanan online แปลว่า คุณมีใบจองห้องออนไลน์หรือเปล่าคำว่า Apakah เป็นคำที่ใช้ในกรณีที่ต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ หรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Yes no question นั่นเองคำว่า Anda แปลว่าคุณคำว่า memiliki แปลว่า มีคำว่า pemesanan แปลว่า การจองสำหรับประโยคตอบรับ iya ini foldernya คำว่า iya แปลว่า ใช่ คำว่า ini แปลว่า นี่คือคำว่า foldernya แปลว่า ใบจอง